ต่อนะครับ ก็คือหลังจากวันนั้นเราเช็คโค้ดแล้วเจอ โค้ดนะฮะแอร์ซัมซุงอินเวอร์เตอร์ e หนึ่งห้าสี่นะครับ อันนี้เราก็สั่งพาร์ทมาแล้วนะครับ นะฮะ นี่คือพาร์ทนะครับ คือมอเตอร์พัดลม DC นะครับของแอร์ซัมซุงนะครับ ก็แกะกล่องนะครับ ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราออกมาดูนะครับ นี่คือพาร์ทมอเตอร์พัดลมนะครับ ที่เราจะไปใส่ให้ลูกค้านะครับ นี่นะครับลมดีซี ตัวนี้ก็จะมีสายไฟอยู่นะครับ ห้าเส้นนะครับ ห้าเส้นนะฮะเสียบแทนนะครับ นี่คือพาร์ทตัวใหม่นะครับ เราจะไปเทสกันนะครับ ไปเปลี่ยน น่าจะจบปัญหานะครับ เพราะว่าที่เราเช็คโค้ด ก็คือ e 1 5 4ก็คือมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับของแอร์ซัมซุง นะครับ จะเห็นมอเตอร์มาดูกันนะครับ sungai di นี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับ ปาร์คมานะครับ ไว้ก่อน คราวนี้มอเตอร์นะครับ Mm. ึ้นแล้วก็ถอดมอเตอร์ได้นะครับ จิกนี่นะครับ โอ้สลิมโอเคออกมาแล้วนะครับ มอเตอร์ ใส่มอเตอร์เข้าไป มาแล้วนะครสีเดียวกัน Obrigada.